การใส่ปุ๋ยเพิ่มสารอาหารเมื่อข้าวอายุ 7-10 วันหลังการปักดำ หรือ 20-25 วันหลังหวานหลังยนกล้า เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใส่ธาตุอาหารเนี่ยควรจะใส่ให้ถูกต้องตามเวลาถูกต้องตามวิธีและก็ถูกต้องตามปริมาณแต่เดิมเกษตรกรทั่วไปจะใช้สูตรอยู่เลือคือ46 0 0บวกด้วย 16 20 0 วันครั้งละ 25-30 กิโลในครั้งแรก แล้วก็มีครั้งที่สองอีก 20-25 กิโลเหมือนเดิมเนี่ยเริ่มมีการเติมยูเรียอีกครั้งในครั้งที่3ซึ่งมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง ปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีผสมกันเนี่ยหช่วยบำรุงดินด้วย 2. ทำให้ข้าวเนี่ยไม่งามเกิน ปุ๋ยอินทรีย์มันไม่งามชูชาติมันงามเรื่อยๆ ในกรณีถ้ามันพอก็พอ ถ้ามันไม่พอเราสามารถใส่เพิ่มได้ 15 วันถึง 18 วันใส่เที่ยวแรก 30 วันเราไปดูตรงไหน ไม่งาม เราจะใส่เฉพาะที่ ตรงที่ไหน งามเราก็ไม่ต้องใส่ เที่ยว 2 ก็40 45 วันเราถึงใส่ ปัจจุบันนี้ก็คือจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์3ลูก 4 ลูกกระปุยยูเรียลูกหนึ่งคิดแล้วเป็นต้นทุนลูกละ400 บาทเอง ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถลดต้นทุนได้